สีหะเสนาบดีนกูตาคารสาลา ป่ามหาวันครั้งนั้น สีหะเสนาบดีอมาตของเหล่าเจ้าริชวี แห่งกรุงเวสาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงสามารถแสดงผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอ พระบรมศาสดาตรัสตอบว่า ดูก่อนท่านสีหเสนาบดีทายกผู้เป็นฐานบดีย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของเหล่าชนเป็นอันมาก สัตบุรุษย่อมคบหาทายกผู้เป็นทานบดี กิตติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็นทานบดี ย่อมขจรไปโดยกว้างไกลทายกผู้เป็นทานบดี จะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดคือที่ประชุมกษัตริย์รามคฤหบดีสมณะก็ย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขิน อีกประการหนึ่ง ทายกผู้เป็นทานบดี เมื่อสิ้นชีพแล้ว ย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ นี่คือผลแห่งทานที่พึงเห็นได้เองในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์แห่งการให้ทาน 5 ประการคือ 1. ย่อมเป็นที่รักของชนหมู่มาก 2. สัตว์บุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 3. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมกระจรไป 4. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของครหัสห้าเมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ อัตถกถากล่าวว่า ผู้ใดให้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ตนบริโภค ชื่อว่าทานบดี ผู้ใดให้สิ่งที่เสมอกับตนบริโภค ชื่อว่า สหายทาน ผู้ใดให้สิ่งที่เลวกว่าสิ่งที่ตนบริโภค ชื่อว่าท่าสทาน นอกจากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกาลทานว่า ทายกให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนหนึ่ง ทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะเดินทางหนึ่ง ทายกย่อมเป็นทานในสมัยข้าวแพงหนึ่ง ทายกย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีลหนึ่งทายกย่อมให้ผลไม้ออกใหม่แก่ผู้มีศีลหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การละทานห้าประการนี้ ผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ ปราศจากความตนี ย่อมให้ทานในการที่ควรให้ เพราะผู้ให้ทานตามการ พระอริยเจ้าทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติซื่อตรง ผู้มีใจคงที่ เป็นผู้มีใจผ่องใส ทักษิณาทานจึงมีผลภัยบุญชนเหล่าใด อนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักษิณาทานนั้น ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ เพราะฉะนั้นจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมาก เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก พระพุทธองค์เสด็จมาเมืองเวสาลีในพรรษาที่ห้า ประทับอยู่ที่กูตาคารสาลา ป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี แห่งแคว้นวชี เป็นสังฆารามสำหรับภิกษุสงฆ์ได้อยู่อาศัย ได้มีผู้ศรัทธาอุทิศตนต่อพระรัตนตรัย จำนวนมาก เช่น สีหริชวีริชวีอุบาสกสารละหะอภัยเสนาบดี นันทริชวี อัญชนะวินยะ ทรงแสดงพระสูตร และชาดกหลายเรื่อง เช่น มหาลิสูตร ชาลิยสูตร แห่งทีคณิกาย มหาสีหานาถสูตร สุนัขตสูตร สารันททสูตรจุรสัจกะสูตร มหาสัจกะสูตร ในมัชฌิมนิกายรัตนสูตร แห่งสุตานิบาตเตโรรัฐชาดก ลิคารชาดก และขณะที่ประทับอยู่ที่นี่ ได้เสด็จไปกรุงกบิลพัทโปรดพระพุทธบิดาทรงบัญญัติพระวินัย ณเมืองเวสาลี เช่น ปาราชิก สิกขาบทที่สองและ 4. นิสกียปากิตีสิกขาบทที่ 1 และ 12 ปาจิตีสิกขาบทที่ 23 40 52 พระวินัยว่าด้วยการสวดลงธนกรรม หลักการรับสตรีเข้าในภิกษุณีสงฆ์ และการใช้ผ้ากันหนาว พระพุทธองค์ตรัสสอน กุมารลิชวีให้หนุนแต่หมอนไม้ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มีความขยันขันแข็ง และเชี่ยวชาญในการยิงธนู พระเจ้าอาชาศัตรูจะปราบไม่ได้ เว้นแต่การภายหน้า พวกเจ้าลิชวีกลายเป็นพวกมือนิ่ม เท้านิ่มชอบสบาย ชอบนอนบนที่นุ่มๆ จนตะวันโด่งฟ้า นั่นคืออันตรายจะมาถึง และในอังคุตรนิกาย กล่าวว่าพวกลิชวีหนุ่ม นิยมล่าสัตว์ วันหนึ่ง ถือธนูพาหมาล่าเนื้อ เข้าป่ามหาวัน จึงวางธนูแล้วไล่หมาเหล่านั้นไปให้พ้น แล้วเข้าไปฟังธรรมเทศนา ปัจจุบันกูตาคารสาราเหลือไว้เพียงซากโบราณสถาน ที่ประกอบด้วยสังขาราม มีห้องพัก ห้องประชุม เจดีย์น้อยใหญ่ที่เด่นสง่างาม ก็มีสถูปองค์ใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนโอควัมกับเสาศิลาสูงเด่น มองเห็นได้แต่ไกล เป็นท่อนหินที่กลมกลึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ฟุต ส่วนบนของเสามีสิงในลักษณะนั่งหันหน้าไปทิศตะวันออก นับว่าเป็นปฏิมากรรมในลักษณะของสิงสมบูรณ์ที่สุด ในบริเวณนี้ สงวนไว้เป็นโบราณสถาน รัฐบาลแห่งรัฐพิหารได้เข้าไปดูแล พร้อมจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของรัฐอีกด้วย